วัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ดร อลงกฎลิมเจริญนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการวางแผนการผลิตและการผลิตสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะ ก็จะกล่าวถึงการบริหารคุณภาพ หรือที่เราเรียกว่า quality management นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะ เรามาดูเนื้อหาเรื่องการบริหารคุณภาพกันเลยค่ะ การจัดการคุณภาพ หมายถึงกระบวนการจัดการที่มีระบบต่อการนำไปปฏิบัติในการวางแผนผลิตภัณฑ์ สู่การออกแบบ การผลิตและการส่งมอบ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การจัดการคุณภาพ หรือที่เรียกว่า quality management จะประกอบไปด้วย2คำก็คือ การจัดการกับคุณภาพ โดยการจัดการจะหมายถึงกระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1. การวางแผนหรือที่เรียกว่า planning 2. การจัดการองค์การหรือที่เรียกว่า organization 3. การชี้นำหรือที่เรียกว่า leading และสุดท้าย 4. การควบคุมหรือที่เรียกว่า controlling ค่ะ ส่วนคำว่าคุณภาพนะคะคือคุณลักษณะต่างๆ ของสินค้า และบริการที่ตรงตามความต้องการ หรือความจำเป็นของผู้ใช้ทำให้เกิดความพอใจ อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะ การจัดการคุณภาพจึงหมายถึงกระบวนการนำทรัพยากรทางการบริหาร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ตามขั้นตอนการบริหาร การพัฒนาออกแบบ การลงมือผลิต รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงอย่างประหยัดสุด และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าค่ะ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพได้ปรับเปลี่ยนจากระดับที่ 1 คือสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือที่เรียกว่า fitness to standard กล่าวคือกำหนดไว้อย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามที่กำหนด ก็เพียงพอแล้ว ต่อมาขยับขึ้นไปสู่ระดับที่ 2 ก็คือ ระดับที่ลูกค้าต้องใช้ประโยชน์ได้จากสินค้าหรือบริการนั้น หรือที่เรียกว่า fitness to use แล้วขยับไปสู่ในระดับที่ 3 ซึ่งก็คือ สินค้าหรือบริการนั้นต้องมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่า fitness of cost ในยุคปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพได้ปรับเปลี่ยนสู่ระดับที่4 กล่าวคือสินค้าและบริการทั้งหลายควรจะตอบสนองความต้องการแฝงของลูกค้า หรือที่เรียกว่า fitness to latent requirement ซึ่งหมายถึงความต้องการที่ลูกค้าเองก็ยังนึกไม่ถึงว่าตัวเองต้องการอะไร ตัวอย่าง กล้องถ่ายรูปโพลารอย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเห็นรูปที่ถ่ายภาพเสร็จ และเสาเบา คุณภาพตามแนวความคิดที่1นะคะเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นแนวความคิดเบื้องต้นในสำนึกด้านคุณภาพของธุรกิจ โดยผู้ผลิตพยายามจะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามที่ออกแบบหรือกำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของสินค้า โดยการควบคุมคุณภาพจะพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานที่ผ่านมาหรือไม่นะคะ คุณภาพตามแนวความคิดที่2นะคะ ความเหมาะสมต่อการใช้งานค่ะ จะเป็นแนวความคิดที่พัฒนาขึ้นจากการผลิตสินค้า หรือบริการให้ได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการผลิต โดยธุรกิจจะให้ความสำคัญกับลูกค้า นอกจากการผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานแล้ว ผู้ผลิตยังต้องผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนมากที่สุด โดยลูกค้ายอมจ่ายราคาที่เหมาะสมทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันได้ค่ะ คุณภาพตามแนวคิดที่ 3 นะคะต้นทุนเหมาะสมค่ะ ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำหรือราคาถูก ความเหมาะสมในเรื่องนี้ต้องสนองความต้องการในระดับจักรวาลสำหรับลูกค้าทุกคน ทุกผลิตภัณฑ์และทุกบริการ เพื่อให้ต้นทุนต่ำหรือราคาถูก ในขณะเดียวกันก็คงคุณภาพให้สูง ไม่ให้ผลผลิตออกนอกเส้นยอมรับ จะต้องขจัดความแปรผัน ในกระบวนการผลิต เพื่อว่าทุกหน่วยผลิตจะผลิตสินค้าให้อยู่ในเส้นควบคุมไม่มีของเสียเลยค่ะ ถ้าต้องการการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ 100%โดยปราศจากการคัดทิ้งโดยเด็ดขาด ความต้องการคุณภาพระดับนี้ ต้องการเน้นด้านข้อมูลย้อนกลับ และการแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต มากกว่าที่จะเน้นการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้รับคุณภาพระดับนี้ ผู้ผลิตจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต พนักงานที่ผลิตจะต้องมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิต มากกว่าที่จะเน้นการตรวจสอบผลผลิตค่ะ วิธีการสมัยใหม่ที่ช่วยในการควบคุมผลในแต่ละขั้นตอนการผลิตดังนี้ วิธีการที่1นนะคะวิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิตินะคะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีการตรวจติดตามทุกขั้นตอนการผลิตนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงได้ผลผลิตเลยค่ะ ข้อ3นะคะให้มีข้อมูลย้อนกลับในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้นจะทำหน้าที่คอยควบคุมและเสนอผลงานของขั้นตอนก่อนหน้า แล้วแจ้งข้อผิดพลาดย้อนกลับ ให้ทำการแก้ไขทันทีนะคะ ข้อ4ค่ะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต มีส่วนร่วมในการออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการผลิต และทำให้กระบวนการผลิตมีความเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง และมีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานผ่านทางมาตรฐาน เครื่องมือช่วยการฝึกฝนและเรียนรู้ เช่น 7 ขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือ QC 7ชนิดเป็นต้นค่ะ